จะกกันไปเลยละกัน ขออนุญาตล้างกราฟกันก่อนสิบจะเป็นเช่นเคยนะครับนะ วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมคาวบอยกันนั่นเองนะครับ สล็อต PG นะเพื่อนจัดไป ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกำลังใจผมกันเหมือนเดิมด้วยละกันนะครับนะ มา ลองดูผมวันนี้คาวบอยสาวจะเป็นยังไงตายดีตายดีหรือเปล่านะ ขอจำแจมขอแหลมแหลมเพื่อนจัดมา ก่อนอื่นก่อนแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับผมเพื่อนนะ เออเจมาผมจังหวะนี้ยังไงกันดีล่ะขอไหลๆก็พอเพื่อนขอไหลๆยาวๆป่าหมดเวลาสิบสปริงขอยัดซื้อฟรีไปเลยละกัน ขอจมแจมนั้นในฟรีขอจมแจมสปินมาผมจังหวะนี้สิบสปินจำแจมไปเริ่มต้นด้วยคูณ 8 กันมานะ ไหลไปคูณร้อยหน่อยก็ได้นะ ยังไงกันดีหมับปอยไปคูณแปดยังไงกันต่อเออเคด้วยไหลๆไปเอเอช่องแรกมาเอเอไปยังไงกันต่อนะครับจังหวะนี้เอไม่มาเช็ดเคเออเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุยกันต่อเออมันต้องอย่างนี้ดีกว่าแล้วดูวายเข้าอย่างนี้เอเอกับเคด้วยมันมาแทน A ไม่เข้าไงแล้วอช่องแรกมาเอเอยังไงดีเห็นอเต็มกราฟเลยโอ้โหแต่เอไม่เข้าไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตยังมาอยู่นะก้อนใหญ่ก้อนโตยังมาอยู่ครับผมสามร้อยเก้าบาทเออก็มาดีครับเอาเรื่องอยู่ ถือว่าเอาเรื่องกับเรื่องราวอยู่ ยังไงกันต่อดี ยังไงกันต่อดี ไอเอนี่เหมือนจะเข้าหลายรอบแล้วนะ แต่ก็ไม่เข้าสักทีเช็ดเคเอ้ยเสียดายเป็นท้ายแล้วสปินสุดท้ายว่ายังไง เออสวย เช็ดเคไม่มารอบนี้มันมาแทนว่ะ เอาเรื่องครับผมก้อนใหญ่ก้อนโต ส่งท้ายกันไปสักหน่อยก้อนใหญ่ก้อนโตส่งท้ายไม่กลับไป324บาทนะชิดเคียวเรื่องจัดสับเป็นสุดท้าย ว่า ไง ดีสับเป็นสุดท้ายว่ายังไงดีครับผม โอ้โหหมดกอกไปสักก่อนนะครับนะแต่ทั้งหมด666บาทโอ้โหเลขสวยซะด้วยไงเกือบได้กำไรอยู่ไหนลองสักรอบหนึ่งแล้วกันจัดไปจัดไปสปินนะมาจะไปครับผมขอจำแจมเพื่อนมา ยังไงกันดียังไงกันดี แตกดีๆเด้ออย่าแกงกันเด้อขอดีๆ เอาหน่อยเพื่อน เอ้ย เออ มาเลยเว้ยดอกแรก ยังไงต่อไหลๆไม่ไหลด้วยไงประเด็นอะไหวยังไงต่อเอช่องสามเอช่องสามโอ้โห มึงเข้ามาทำไมกูจะเอาอ หน่อยเว้เอาหน่อยเว้เอาหน่อยเว้เรื่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วจังหวะเนี้ยสามสปินสุดท้ายเพื่อนยังไง เออมาหน่อยยังไงต่อไหลๆไปเพื่อน หมวกไว้หมวกหมวกหมวกหมวกช่องสามมา มึงไหลๆกูหน่อยดิวะสปินสุดท้ายแล้วเพื่อน โอเคยังได้อยู่นิดนึงนะ แล้วยังไงกันต่อวาองตัว 3 ตัวอย่างนี้วาามตัวอย่างนี้ก็ไหลไปดิครับคูณ16หมอบควายไปแล้วยังไงกันต่อเคด้วยเคด้วยช่องแรกมาหรือเปล่าเคด้วยไม่มาเสียดายแต่ก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่นะซุปเปอร์มันกลับไป468 บาทเช็ดเคแต่ก็ยังขาดทุนอยู่ดีอะไรวะนะ แต่ไป 576บาทเองอะโอ้โหขอจะขายไปเบ็ดสิบกันเลยละกันนะครับผมเนาะซื้อแม่งมาเลยเจ็ดร้้อยหาสิบเนี่ยมาถ้าใครสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมา สมัครสล็อตได้ในเมนที่ประมูลออกมาได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับ จัดไปเมื่อนมาเรานี้เป็นสิบมาดูว่าจะเป็นยังไง ขอจำจำลำแหลมไปเลยเด้บิดกาวไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่วะเอาหน่อยเอาหน่อย ขอจำแจมเมื่อนขอไหลไหลขอไหลไหลรัวๆอะไรเงี้ยเอาหน่อย เริ่มไม่สวยแล้ว รู้สึกว่าจะเริ่มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สามสปินสุดท้ายแล้วเมื่อนยังไงดีสามสปินสุดท้ายยังไงดีเอ้ยเพิ่งแต่40 บาทกูถามจริง โอ้โหเหลือสองแล้วเมื่อนสปินสุดท้ายแล้วฮัลโหลเออคือหน้าอยู่นิดนึง เอาหมดอะนิดนึงนิดหน่อยเอาหมดนะ สปินสุดท้ายยังไง โอ้โหหมดกอกไปซะก่อน เรียบร้อยไวจัดเลยเรียบร้อยโรงเรียนจีนแตกไป56บาทไอ้เจ็ดเคกูเหลือร้อยกว่าบาทอ่ะลุ้นลุ้นลุ้นแบบว่าเบาๆก่อนแล้วเนาะเบ็ดเจ็ดมาเบ็ดโปรดผมลองดูนะเต็มกราฟอยู่เนี่ยแต่ดูวายมันเข้าดีวายมันเข้าสวยซะด้วยไงประเด็นนะเช็ดเควายมันเข้าสวยซะด้วยไงเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ครับผมยังไงกัน ต่อยาวไปยาวไปเบ็ดเจ็ดยาวไป เบ็ดเจ็ดยาวไปครับผม ยังไงกันดีพลิกกงพิเกียมหน่อยก็ดีเด้อ ไหนโมงไหนต่อ ขอสวยๆหน่อยเพื่อน เบ็ดสิบไปเลยแล้วกัน ผมว่าเบ็ดเจ็ดแม่งไม่ได้เรื่องเท่าไหร่ เคด้วยวะ่ะ ดีๆหน่อยดิเพื่อนฮัลโหล คิวมาวันนี้วายวายช่องสามยังไงดีอืมไม่ไหลวะเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยมันมันเงียบๆเงาๆแต่วันเมื่อนไม่สวยไม่อะไรเลยโอ้โหตกจัดไอเอเอยังไงวายช่องสามยังไงดีไหลๆไหมเออไหลด้วยหมวกวันนี้ครับจังหวะนี้แล้วไงต่อลูกโม ลูกโมเข้าหรือเปล่าลูกโมไม่เข้า ียดายเลย จัดเบ็ดยีแม่งเลยแล้วกันมายัดยัดไปเลยสิบสปีนลองดูเผื่อจะแตก ยังไงดีเบ็ดยี่เบ็ดยี่จะไม่แตกเลยหรอฮัลโหลถามจริงเบ็ดยี่มันจะไม่แตกเลยเดเออโอ้โหแต่หนึ่งบาท มึงแตกทำไม มึงแตกทำไมแต่หนึ่งบาท เนี่ยเพื่อชิบหายแล้ว โอ้โห รู้เรื่องกระเบื้องแล้วได้อยู่บ้าได้อยู่บ้าได้อีกดอกหนึ่งเว้ยพอดีเลยนะ มาปลาโหสามบาทสุดท้ายผมมามึงเอาให้หมดเลยได้ขนาดนี้แล้ว